ำหรับคำกริยา a p p e n d เป็นคำกริยากลุ่มที่ 3 แปลว่าเรียนหรือสอน อาจจะฟังแปลกๆนะคะ ที่กริยาตัวนี้มีความหมายตรงกันข้ามกัน มีรูปการกระจายเป็นการปัจจุบันดังนี้ j'apprends tu apprends il apprend elle apprend nous apprenons vous apprenez ils apprennent elles apprennent กรณีของกริยา apprendre จะเห็นได้ว่าหากผู้เรียนท่องคำกริยา prendre ได้แล้วการกระจายคำกริยาตัวนี้ก็จะไม่ยากเลยแต่อย่างใดอย่าลืมนะคะว่าคำกริยากลุ่มที่ 3 เราต้องท่องจำให้ได้เพียงอย่างเดียวค่ะ ลองฟังเสียงอ่านผู้ชายอีกทีนะคะ J'apprends. Tu apprends. Il apprend. Elle apprend. Nous apprenons. Vous apprenez. Ils apprennent. Elles apprennent. อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ